วัสดีค่ะ สำหรับการเรียนรู้ ของบทวันนี้นะคะ เราก็จะมาเรียนรู้ในบทเรื่องของการบริหารคุณภาพในการบริการรักษาลูกค้า ถามว่าถ้าเรามองย้อนกลับไปในบทที่แล้วนะคะ เราก็จะเป็นเรื่องของการที่เราหาตัวพนักงงานหรือบุคคลที่จะมาทำงานในธุรกิจของเรา เมื่อเรารันธุรกิจได้ในถึงระดับหนึ่งแล้วนะคะ เราก็จะมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการของเรานะคะ อันนี้เราสมมุติว่าเรามีลูกค้าแล้วนะคะ แล้วเราจะต้องตั้งคำถาม กับตัวเราว่าเราเนี่ยจะมีวิธีการบริหารคุณภาพยังไงนะคะ ในการให้บริการเพื่อที่จะรักษาลูกค้าเอาไว้ให้คงอยู่กับเรานะคะ หรือเราเรียกว่าการจงรักภักดีนะคะ ซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นศาสตร์ทางการการตลาดนิดหน่อยที่จะเอามาเข้ามาเรียนรู้ สิ่งสำคัญนะคะ ถ้าเรามองภาพในการทำธุรกิจนะคะ สิ่งที่เปรียบเสมือนกับความปลอดภัยหรือเครื่องมือในการป้องกันความปลอดภัย อันนี้เราจะใช้ลูกค้านะคะ เป็นตัวป้องกันนะคะ ซึ่งถ้าหากเราไม่มีลูกค้า หากเราไม่มีคนเข้ามาใช้บริการแน่นอนค่ะ ธุรกิจเราก็ไม่สามารถที่จะดำเนินการไป ได้และก็ไม่สามารถบริหารจัดการได้ อย่าลืมนะคะว่ากว่าที่เราจะลงทุนสร้างตึกออกแบบ อาจารย์เชื่อมั่นว่าเราต้องใช้งบประมาณที่ไม่ต่ำกว่า 7หลักแน่นอนในการทำธุรกิจของการบริหารธุรกิจสปา กรณีที่เป็นองค์รวมที่เต็มรูปแบบนะคะ แต่ถ้าหากเราคิดว่าเราจะใช้เพียงแค่การทำธุรกิจขนาดเล็ก หรือร้านเสริมสวย หรือจะเป็นเดสปาเล็ก ๆ ในความรู้สึกของเรา ยังไงก็แล้วแต่ก็ยังมีความจำเป็นเรื่องของการรักษาความปลอดภัย หรือรักษาลูกค้าให้คงอยู่กับเรา เรามาลองดูนะคะว่าเราจะมีเครื่องมือหรือเราจะเรียกว่ากล ยุทธ์วิธีในการรักษาลูกค้านะคะ ในที่นี้อาจารย์สรุปให้ฟังได้ประมาณ 4 ประเภทนะคะ ประเภทที่ 1 เราจะต้องคำนึงถึงวิธีการกำหนดราคา อันนี้จำเป็นค่ะว่า เราจะกำหนดราคายังไงให้ลูกค้าเนี่ยค่ะ รู้สึกได้ว่ามันมีความเหมาะสมกับคุณภาพของการให้บริการที่เราจัดไปในเมนูสปาซึ่งจริง ๆ แล้วเราก็เคยเกริ่นไปแล้วนะคะว่าเมนูสปาเรามีความหลากหลายยังไงจำนวนเงินที่เขาจ่ายมามันมีความ ความเหมาะสมไหม การกำหนดราคาอันนี้ ถือได้ว่าถ้าลูกค้าพึงพอใจเขาเรียกว่า มีความซื่อสัตย์กับตัวผลิตภัณฑ์ของเราก็ก็จะกลับมาใช้ซ้ำนะคะ 2. การให้สิทธิพิเศษกับลูกค้า อันนี้ถือว่าเป็นการสร้างความประทับใจและเป็นการดึงดูดให้ลูกค้าเป็นกลยุทธ์ตัวที่สำคัญมากค่ะว่าถึงเวลาเราเป็นคนพิเศษมันเป็นความรู้สึกของคนทั่วๆไปแล้วว่า ถ้าเขามีความรู้สึกพิเศษเขาก็รู้สึกมีความสุขเพราะฉะนั้นการให้สิทธิพิเศษกับลูกค้านะคะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาจจะให้ส่วนลดทางการค้า าหรืออาจจะให้เป็นของแถม นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะลูกค้าก็อาจจะกลับมาใช้กับเราบ่อยๆนะคะการรักษาลูกค้าด้วยอีกวิธีหนึ่งนะคะ กลยุทธ์ตัวนี้เราจะเป็นเรื่องของการจัดการไม่ให้ลูกค้าเนี่ยเปลี่ยนไปใช้บริการที่อื่น เพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องมีการบริหารจัดการ เช่น การดูแลอาจจะเป็นเรื่องของการดูข้อมูลลูกค้านะคะ ในเรื่องของวันเดือนปีเกิดแล้วจัดของขวัญนนะคะให้เขาตามจังหวะวันเวลานะคะหรืออาจจะจัดช่วงเวลาของ ของการลดราคาให้กับลูกค้าคนที่มีสิทธิพิเศษ อย่างเช่น คนที่เกิดทุกวันจันทร์ อาจจะเปลี่ยนไปในแต่ละเดือน เดือนนี้จะเป็นวันจันทร์ ให้ส่วนลดพิเศษ สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์พอเดือนถัดไปอาจจะเป็นคนวันอังคาร กลยุทธ์ตัวถัดมาที่ทำให้ลูกค้าอยู่กับเราก็คือ จะเป็นเรื่องของกลยุทธ์การให้รางวัลหรือการให้สมนาคุณนะคะ หรือโปรโมชั่นพิเศษต่างๆ นะคะ อันนี้ก็เป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยอยู่กับเรา แต่ถ้าที่อาจารย์เห็นนะคะกลยุทธ์ทั้งหมดใน4ประเภทที่อาจารย์สรุปมาเนี่ยค่ะ เราอาจจะใช้วิธีการผสมผสานหรือเรียกว่าบูรณาการนะคะทำให้เรามีวิธีการที่จะดึงดูดลูกค้าให้อยู่กับเราไป ให้มากที่สุด เมื่อเราเข้าใจพื้นฐานของวิธีการรักษาคุณภาพตรงนี้นะคะที่จะให้ลูกค้าอยู่กับเรา ลองลองดูประเด็นนะคะว่าการที่เรามีลูกค้าที่มีคุณภาพ าบได้เนี่ยค่ะ เราจะต้องมีเทคนิคอะไรนะคะ อาจารย์จะเพิ่มเติมให้อีก 3 ประเด็นนะคะ ประเด็นที่1วิธีการส่งมอบว่าการบริการตรงนี้เราจะส่งมอบยังไงให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ ตั้งแต่เริ่มต้นในการที่ลูกค้าจ่ายเงินแล้ว ลูกค้าจะได้การบริการในลักษณะไหนผลิตภัณฑ์ตัวไหน ที่ลูกค้าเลือกแล้วคุณภาพของสินค้าที่จะนำมาใช้บริการกลยุทธ์เทคนิคที่ 2 นะคะ เป็นการให้คะแนนของลูกค้าคะแนนตรงนี้ถ้าลูกค้าเป็นลูกค้าพรีเมียม เป็นลูกค้าที่ระดับ VIP นะคะก็ถือได้ว่าจะมีของขวัญพิเศษอะไรที่ทำให้เขาเนี่ยได้รับนะคะ อาจจะเป็นเรื่องของการใช้บริการฟรีหนึ่งครั้งในแพ็กเกจต่างๆ นะคะลำดับ 3 เทคนิคที่ 3 นะคะ เราอ่ะจะไม่ตามใจลูกค้าค่ะ อันนี้เป็นเทคนิคที่เราไม่ได้บอกลูกค้านะคะ แต่เป็นเทคนิคของการบริหารจัดการของเราว่า ทำยังไงก็ได้ ถ้าลูกค้าร้องขอมาในเรื่องของอาจจะเป็นเรื่องส่วนลด หรือต้องการที่อยากจะได้ของแถม หรืออยากจะได้ในส่วนบริการต่างๆ ที่เราคิดว่าถ้าเราให้ไปแล้วมันจะไม่คุ้มกับต้นทุนที่เรา ให้บริการเราก็จะต้องหาวิธีการอาจจะเป็นเรื่องของการเจรจา อาจจะเป็นเรื่องของการสื่อสาร หรืออาจจะเป็นการให้สิทธิพิเศษอย่างอื่น ที่จะทำให้ลูกค้าเกิดความ ทับใจและไม่ได้รู้สึกถึงความไม่พอใจนะคะ หรืออาจจะบอกว่าทำให้ลูกค้าเคืองอะค่ะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องหาเทคนิควิธีการต่างๆ อาจารย์ยังเคยเคยเจอค่ะว่าบางทีอยากเข้าไปใช้บริการก็เออก็ยังแปลกใจว่าเราขอส่วนลดเขาบอกว่าไม่ได้อย่างส่วนลด มันจะทำให้การได้เงินของอยอดขายณนะช่วงเวลานั้นของเราอาจจะไม่ดี ถ้าขอส่วนลดทางการค้าหรือส่วนลดเงินสดไปอีก มันจะทำให้เราเนี่ยมียอดที่ต่ำลง เราอาจจะใช้เทคนิคของการให้คูปองซึ่งอาจจะเป็นช่วงเวลาในเดือนเกิดของลูกค้าท่านนั้นก็ได้ ซึ่งเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าเขาจะกลับมาหรือไม่ได้กลับมา แต่อย่างน้อยลูกค้าก็เกิดความประทับใจว่า โอเคฉันได้ส่วนลดแน่นอนในเดือนเกิด นะคะ อันนี้ก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งนะคะที่ทำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจค่ะ เมื่อลูกค้าเกิดความพึงพอใจแล้วนะคะ เรามาดูวิธีการสร้างความพึงพอใจนะคะ อันนี้ก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยอยู่กับเรานะคะ เราเรียกว่าเทคนิคเรื่องของการสร้างความพึงพอใจ การสร้างความพึงพอใจนะคะ เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่จะเป็นเรื่องของการยกระดับมาตรฐานของธุรกิจสปาเรา หรือเป็นวิธีการหนึ่งของการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยอดขาย เรื่องของการที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยเกิดความรู้สึกประทับใจนะคะ มันก็จะทำให้ลูกค้ากลับมาใช้ซ้ำนะคะ เพราะฉะนั้นการยกระดับตรงนี้ ก็จะส่งผลต่อการตัดสินใจนะคะในการซื้อซ้ำและกลับมาใช้บริการอีกครั้งหนึ่ง เพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะเราจะมีวิธีการที่จะสังเกตก็คือ 1 จะเป็นเรื่องของการรีวิวนะคะ หรือการทำแบบสอบถาม ปัจจุบันนี้ก็จะมีเทคนิคออนไลน์ต่างๆนะคะ ที่เราเห็นว่าถ้าเราไปใช้บริการที่นี่ และกลับมาใช้บริการ นะคะตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของวิธีการยกระดับมาตรฐานได้ดีทีเดียว ปัจจุบันมีเครื่องมืออีกตัวหนึ่งค่ะ นั่นคือการที่เราจะดูในการรีวิว รีวิวในที่นี้ก็จะมีทั้งแอปนะคะ แต่ที่นิยมก็จะเป็นพันทิปนะคะ หรืออาจจะเป็นเว็บไซต์ที่เราสร้าง แล้วดูว่าเขามีคำแนะนำหรือ recommend ยังไงบ้าง ถ้าเป็นทิศทางในทิศทางบวกนะคะ อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการยกระดับ การบริการของเรา แต่ถ้าเป็นทิศทางลบนะคะ อันนี้เราก็ต้องมีส่วนงานต้อนรับ หรือส่วนงานอะไรที่เข้าไปแก้ไข หรือแม้แต่ตัวผู้จัดการหรือเจ้าของกิจการต้องรีบเข้าไปนะคะ เพื่อที่จะให้ลูกค้ามีความเข้าใจว่าสิ่งที่เกิดปัญหาหรือสิ่งที่ไม่ดีเหล่านั้น เราจะแก้ปัญหายังไงนะคะ เพราะฉะนั้นการสร้างมูลค่าเพิ่มตรงนี้ค่ะ จะทำให้ลูกค้าเนี่ยค่ะ เกิดความพึงพอใจในการบริการ เพราะฉะนั้นทุกอย่าง มันเป็นเรื่องของต้นทุนนะคะ คืองานบริการเนี่ยค่ะ ถามว่าสิ่งที่ลูกค้าได้รับคืออะไร ถ้าเรามองอีกมุมคือต้นทุนทางด้านจิตใจนะคะ ถ้าลูกค้ามีต้นทุนทางด้านจิตใจที่ดีในทุกๆ ครั้งที่เข้ามาใช้บริการ อาจารย์คิดว่าลูกค้าจะต้องกลับมาใช้ซ้ำแน่นอน นี่ก็คือวิธีหรือเทคนิคที่ทำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจค่ะ ขอขอบพระคุณมากนะคะ สวัสดีค่ะ